สวัสดีค่ะ วันนี้จะมาสอนวิธีการใช้งาน การเข้าใช้งานโปรแกรม Word Generator นะคะ ขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็เข้ามาที่หน้า Google เสร็จแล้วเราก็พิมพ์คำว่า Word Generator เข้าไป แล้วเข้าเลอนลงมา ตรงที่ Random Word Generator ที Definition แล้วเข้าไป แกรมเนี่ยก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะ อันนี้เราก็จะมาใช้ในการสุดคำศัพท์ generate word เนี่ยนะคะ ก็คือให้เราคิดเองเนี่ยขั้นตอนง่ายๆก็คือเราแค่กดมันก็จแรนดัมสับมาให้เรา แล้วเราก็เอาไปต่อยอดใน eBay หรือ Amazon ว่าไม่รู้จะขายอะไรดี ีเข้าไปไว้ในที่ e ีเ y ซื้อหรือว่าเอาไว้ที่อเมซอนนี่ค่ะ ก็เป็นการ หาไอเดีย แล้วก็เล่นดอมไปเรื่อยๆบางทีเราอาจจะหาเจอ แบบ เจอของเจอ ส้างแรงมันดานใจเรา ตอนแรกไม่รู้จะขายอะไรดี มาเห็นมีแล้วก็เออ มีแนวคิดแล้วว่าเออจะขายนั้นอันนี้อย่างเนี้ยค่ะ อันนี้ก็ จบกันเสนอเพลงท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะแล้วลองไปเล่นกันดูนะคะ อย่าลืมกดติดตามสาระดีๆจากปุ๊กปิ๊กด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ